ก็ขอก่าบวพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้มาอยู่กับผมกันอีกแล้วแอปเกมมิ่งเอาเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม รบกวนสามแค่มาเริ่มเลยถ้ามีเสียงเข้าก็ขออภัยนะครับกดผิดกดผิดกดผิด มาจุกมาจุกมาจุกนี่ยังไม่ใช่ด่านนะครับนี่อันนี้ต้องเรียกว่าด่านวิธีผ่านก็ง่ายๆนี่ติงวิ่งจะวิ่งต้องวิ่งติง ไปเลยได้แล้วปัดๆๆรู้สึกว่าเสียงมันจะดังไป senang banget, mungkin ada banyak apa ya? Oh, cepu, tayar. 여기 씨 Nam là nhiều Ok, mà tỏ lấy nó guitar liền Lâu lắm Anh Anh จุ๊บจุ๊จุ๊นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ จะเก็บยังไงอ่ะไปกันก่อนแล้วกัน เฮ้ยอ่ะตเดี๋ยวแล้วกลับกลับกลับกลับนี่กลับตัว ว้ยคิดได้เีอยเฮ้ยลงน้ำได้แล้วเนี่ยจะเอามันลงไปยังไงอ่ะอุ้ยลงไ่หนูไปก่อนเลยโอ้โหโอ้ย ตายละก็เชือไปต่อเลยพิวพิวพิวปิ้งเออเออ 入って入ってあ扉よいしょあいやはいよいしょあはいやだけ Tinh cọp Tinh Tinh Ươn Tinh Một năm, một ngày, một năm เออเลี้ยวเลี้ยวม้วนแบบโดนตลอดเลยเฮ้ยโดนอีกแล้วถ้ามีคลิปบางช่วงที่ถูกตัดต่อออกไปก็ขออภัยด้วยนะเลืย โผล่น้ำไปหน่อย เป็นสัตว์เลยนะเนี่ยเฮ้ย ตายเลยเรา โอ้เฮ้ยเลี้ยวมากเลย โอ้ยเราว่าเลิกเล่นดีกว่า vừa rồi nữa Hmm. chưa ôi na chưa หมอไว้หมอไว้ล่ะขี่ติงขี่เฮ้ยได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรวะทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ ทำอะไรวะเออฮะอย่างนี้เองเยอะอีกมั้งต้องทำยังไงวะต้องทำยังไงวะอ๋อทำอย่างนี้ bạn ôi ôi Bangi food. Ôi trời ơi. Bữa chưa. Bay. Bay. ok, nên tập với này ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ และอย่าลืมกดซตบสใครงั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ